ไหลไปตัมาจังเขาเอาเรื่อง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 ไล่เบ็ดสูงเลยนะวันนี้ 50 หมุนครับขออนุญาตเปิดโทอโบยัดไปเลยนะครับ อุ้ยไหลไปโดนมาจังเขาเอาเรื่อง ชมตรงนี้เซอร์ไพรส์เฉยครับถ้าฟรีเกม 12 หมุนนะไหลไปไหลไป มีวายเชื่อมตรงนี้ไหลไปก่อนไหลไปก่อนมีวายช่องกลางด้วย โอ้ ไม่ได้ใช้วายนะ มีวาช่องกลางครับอ่ายังไหลต่อครับตรงนี้ มีวายครับมีวาย โอ้โหตรงนี้ครับโอ้โหเต็มเต็มครับโอ้โหมีวายด้วยตรงนี้ โอ้โหฟรีฟรีในฟรีหรือเปล่าครับโอ้โหไม่เข้านะเมื่อกี้นะมาวายสองช่อง โอ้โหตรงนี้เกือบเต็มกระดานนะ ยังไรอยู่นะยังไหลอยู่นะ ยังเชื่อมอยู่นะยังมีวายเชื่อมอยู่นะโอ้ฟีนี่ฟีอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้โคตรสดเลยนะตรงนี้นะสำหรับตรงนี้เงินรางวัลเมกะเก้าร้อยนะเอาเรื่องเพิ่มมาอีกสิบหมุนเมื่อกี้นะมาไวไปไวแน่วันนี้ดวงผมมาจริงๆเลยนะช่วงนี้นะ ไหลไปครับยังไหลต่ออยู่นะ มีวายช่องสามครับเอาตรงนี้สำหรับแบบนี้นะ เงินรางวัลก้อนโตนะสี่ร้นะเอาเรื่องดูมีวายตรงนี้ ลั่นๆนะเมื่อกี้นะ ตรงนี้ก็ลั่นๆเหมือนกันนะ ตรงนี้ก็ลั่นๆเหมือนกันนะ ตรงนี้นะ ลั่นๆเหมือนกันนะ โอ้โหตรงนี้ลั่นๆเหมือนกันนะโอ้โหลั่นบ่อยเหมือนกันนะ สำหรับตรงนี้นะเงินรางวัลซุปเปอร์อเมริกานะสามพันเก้าสิบสี่นะเรื่องสงสัยวันนี้ไล่เบ็ดสูงนะ วันนี้นะ มาดูกันว่าจะ จะแตกหรือจะเจ๊งนะวันนี้นะ มาถึงก็แตกมาชุดเริอบเลยนะ วันนี้ผมขอตั้งตั้งไว้สักสองหมื่นแล้วตอนนี้ก็เกือบหมื่นละถ้าเป็นไปได้นะ มีวายครับ เชื่อมมีวายเชื่อมครับ ้ายนะเรียบร้อยสำหรับเงินรางวัลรวมนะ 5,992 นะอ้าวเรื่องยังไหลต่ออยู่นะยังไหลต่ออยู่นะ นี่มาดูไหลครับ โอ้โห มาจองก็ูกใจ เป็นอีกหนึ่งเกมยอดฮิตเลยนะมาจองนะ สงสัยต้องขยับเบ็ดละ โอ้ยังไหลอยู่นะสำหรับแบบนี้นะ เงินรางวัลก้อนโตนะ 435 นะ เอาเรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนไปที่เบ็ด 40 เบ็ด 50 เลยนะ ขออนุญาตย้ำไปที่เบ็ด 50 นะครับ 50 หมุนไปปัตโวยัดไปเหมือนเดิมนะ บ็ดห้าสิบยังไม่โดนนะเบ็ดห้าสิบนะนี่มีวายตรงนี้โอ้โหเบ็ดห้าสิบเบ็ดห้าสิบเกลือเลยนะ อ้าวยังนะไหลอยู่ไหลอยู่ ยังมีไหลอยู่มีวายช่องสองครับ เชื่อมมีวายเชื่อมมาไหลไป ไหลไปอีกครับตรงนี้มีวายช่องสามครับ ได้ใช้ด้วย โอ้โหฟีเกมเข้าครับ โอ้โหเรง่นี้เอาเรื่องสิบหมุนนะ มาดูกันว่าจะจ่ายเท่าไหร่ มายังสามครับ โอ้โห ไม่มีหลายนะ วายได้เชื่อมไหมเชื่อมครับโอ้ยตรงนี้เต็มกระดานนำเมอกี้นะ อีกสามหมุนนะมามีวายช่องสามโอ้ยเชื่อมมีเชื่อมด้วย อืมไม่ไหลต่อนะ มามีไม้สองช่องไปไหลไปไหลหรือเปล่าไหลเปล่าไม่ไหลนะสำหรับเงินรางวัลรวมเนาะสองพันสสี่ร้้อยิบหานะเอาเรื่องผมขออนุญาตเปลี่ยนไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยนะ เบ็ดห้าสิบไม่โดนเท่าไหร่นะห้าสิบหมุน าแบบนี้ โอ้โห หลายต่อครับโอ้โหตรงนี้เต็มกระดานครับหมื่นฟาโอ้โห ตรงนี้โคตรสุดครับ โอ้โห สำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาสองพันสามร้อยเจ็ดสิบนะเอาเรื่อง มาจังเเรื่อง โอ้โห เกือบถึงตอนแรกที่ตั้งไว้เลยนะ สองหมื่นนะ ตามหาสองหมื่นต่อไปนะ อีกนิดเดียวนะ มาไหลเปล่าไหลนิดเดียวนะโอ้ยงนี้สำหรับตรงนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะ 2,600นะ เอาเรื่อง ไหนต่อเองเโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้ ไหลต่อครับ ไหลต่อนะแนวยาวนะวิลงมาครับลายเชื่อม โอ้โหดูดิ เออดูไหลไปโอ้โหโคตรสุดโอ้โหตรงนี้ โอ้โหเต็มเครื่องเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหโคตรสุดอะสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะ 12,280นะเอาเรื่องโอ้โหทะลุเป้าอ่ะวันนี้อ้าวครับ วันนี้ผมก็เกินคาดมา ทะลุเป้านะวันนี้นะ วันนี้ผมมาทุน 999 นะ เลขมงคลเหมือนเดิมนะ อย่าลืมลองเลขมงคลกันดูนะ สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะ ถึงเป้าผมแล้วนะ ก็ฝากกดไลค์ กดซับสไคร b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ ส่วนใครที่อยากให้ผมนำคลิปแบบไหน คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ สำหรับวันนี้นักปั่นสลับขอตัวไปใช้ตั้งก่อนนะ สวัสดีครับ